สำคัญเลยก็คือเวลาเขาเล่นนี่ บางคนนี่มักกดเองเพราะท่านกับออโต้สามสิบห้าสิบครั้งอย่างสิเนาะค่ะหนูนะแนะนำว่าเป็นสิบครั้งดีกว่าเนาะ โอเคค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เอ่อว่าฮู้ว่าสิเล่นเวลาใดหนูนะแนะนำว่าเป็นเวลาเศร้าๆดีกว่าเนาะค่ะเออเล่นเศร้าๆเรารู้สึกว่าไม่เข่าดีว่าตอนคำๆอ่ะบ่ฮู้นะ บางคนเขาอาจจะเข่าคำๆจังอีปันนึงเสียอีปันว่าสิเล่นดึกๆเนาะค่ะเออแต่ว่าหนูนะนี่มักเล่นย้ำเศร้าเนาะ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 อีกสิบไม้เนาะค่ะเล่นไปเรื่อยๆ ค่อยๆเล่นไปค่อยๆ ไต่ไปเนาะ เกมง้วนี่เล่นบ่ค่อยยากปันไหนเนาะค่ะ เอาโดดโอ้โหบ่โดนให้ หลังๆว่านี่เกมง้วนี่ค่อนข้างที่สิแตกดี อ้าวโดดเสยมาดิล่ะโอเคมาง้วโดดเนาะค่ะ รอบนี้ เต็มแถว โอ้โหบ่เขาเออ ได้อยู่นะ สมมา เต็มช่อง เต็มแถว โอ้โหบ่มา อย่าว่า เออมาตะโพกจังเลยก็ได้แท้ๆละสวยงาม โอ้โหเต็มช่องแบบจีคูณสิบไปเลยค่ะ 120 บาท ได้หน่อยก็ยังดีกว่าบ่ได้เนาะค่ะ โอเคร้อยยี่สิบบาท ตอนแรกหนูนะว่าสะเล่นเกมเสือนะ แต่ร้องไปเล่นเราว่าเขาบันไดเดี๋ยวต้องไปถามสูตรอีตีก่อนนะคะว่ามันเล่นสูตรเอียงล้างเทียก็อาจจะเอาสูตรหัวไปเล่นโอเคมาไว้โอ้โหอยากได้ไว้ชนไว้ว่ะกระจ้างที่บอกนะคะว่าหนูนะตั้งแต่เล่นมานี่บอทันได้เคยได้ไว้ชนไว้เลย วายชนไว้นี่ได้หลายก็ก้อนท้องแล้วค่ะ สมมติว่าก้อนท้องนี่คูณสิบวายชนไว้จะเป็นคูณยี่สิบเนาะค่ะโดดโดดโอ้โหโดดอีกแล้วสองรอบเฮ้ยรอบที่สองมาว่ะก้อนท้องมาสองสามอันก็เอาโอ้โหว้าวก้อนท้องนี่ได้ได้คุ้มเนาะค่ะ ได้หลายก้อนตะโพกอีกค่ะสมมติว่าได้สองก้อนอ่ะทุเรศว่ะ โอ้โหเมื่อกี้ได้แถวหนึ่งม้ารอบนี้ได้แค่อันเดียวเลยเรืยว่าแวนแถวหนึ่งดิ เมื่อกี้ได้แบบคูณสิบม้ารอบนี้ได้อันเดียว โอเค โดดเอ้าโดดอีกเหรออุ้ยได้อยู่นะ เฮ้ยโอเค อยู่มา ขอสองเต็มแถว ขอสองโอ้โหบอมาโอเคยังหมุนไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เกมวัวนี่มันดีจริงๆล่ะ มาดิ โอเคบ่ได้ สภาพ มาเต็มแถวเต็มแถวคูณสิบโอ้โหบอกเขาโอ้ยเจ๋งว่ะอ่าก่อนทองมาก่อนทองมาโอเคโอ้โหสองก้อนโอเคนะสองก้อนสำหรับหนูนะคิดว่าโอเคเลยซปเปอร์เมกาวินไปเลยค่ะ เพราะว่าก้อนท้องสองแถวอ่าแบบซี่เนาะได้หลายกว่า ตะโพกแน่นอนเออไม่เข้าใจเพือกันว่าเป็นอย่างมันค่อยได้หลายกว่าตะโพก ไปขออนุญาตปรับไปกันก่อนเลย เออเอาเป็น 20 บาทก็แล้วกันนะคะเบิร์ดกับเบิร์ดมา สูแม่งเลย 200 บาทไม่20ถ้าสมมติว่าเขาเลยกับซิลินได้แค่รอบเดียว เออ สวยงามโอ้โหสมมาแต่ว่าขาดแค่อันเดียวแล้วค่ะ มา สะโพกสองค่ะ สวย สะโพกค่ะ โอ้โห สภาพ ไป อีกสิบไม่ โดด โดด โอ้โหบอแมนบอแมนบอมาบอหมาโอ้ยยังไม่ยังดอกสวยได้ก้อนทองค่ะสองร้อยเออ มา สวยเขาอีก สวยงามโอ้โหก้อนท้องเขาโดดโดดโอ้โห โดดอีกแล้วสวยงามได้อยู่นะ ขอคูณสิบมาคูณสิบโอ้โหพวกเขาถ้าเป็นไปได้ เอาก้อนท้องเราไหลลงมาแค่สองก้อนกันยังดี ยังดีกว่าตะโพก ได้หลายกว่าตะโพงเนาะค่ะ ตะโพงนี่บ่เป็นตะเอาเลยบ่ได้ มันได้หน่อย บ่อยากได้เลย กองทองมา เต็มแถว โอ้โห สภาพ โอเคสมสมสมโอ้โห บ่มาให้ บ่มาให้ กองท้องค่ะ กองท้อง มา โอ้โหสองอัน บ่เป็นยังค่ะห้าร้อยบาท หนูน่ามั่นใจว่ากองท้องนี่ได้หลายกว่าตะโพกคุ้นสิบแน่นอน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 มักแบบเล่นแบบเครดิตฟรีอ่ะเขามีไฮเลนสู้มือมือนึงนี่รับได้หลายรอบ โอ้โหคูณสิบเข่ามาค่ะทะโพกคูณสิบเข่าเป็นงามๆเลย โอ้โหสวยงามมาอีกพันสองบาท เอ้ยพันสองร้อยว่าผิดว่าถือแจ้งไม่อย่างดอกมือนี้เอาง่ายๆเลยก็คือบอทันแน่นอน เออ อันนี้ดูนาท่านแน่นอนแน่เนี่ยโอเคค่ะอาจารย์ที่บอก เขาเป็นสายแบบนอนถึงตื่นเศร้า ตัวมือนี่บอทันได้บอทันได้ได้นอนเลย เออ โอเคแปดสิบบาทค่ะ ไปขออนุญาตอีกสิบไม่ ค่อยๆ เล่นไปค่อยๆไต่ไปเนาะค่ะ เกมว่าช่วงนี้มันค่อนข้างที่สีแตกดีกว่า ก้อนหนานี่น้อยนึงเนาะเออกระจ้างที่เคยบอกว่า ก้อนหนานี่ที่ว่าอีปันพากันหนีเกมว่วก็คือเกมว่วมันบ่เข่าเลย บ่ค่อยแตกปันไดอะแต่กะ โอ้โหมาอีกแล้วคุณสิบสองเขาค่ะ 4,000 บาท 400คูณ10กะเป็น 4,000 เนาะซูเปอร์เมกาวินค่ะ 4,000 บาท โอเค โอ้โหโคตรเอาหาพันปรับใหม่เลยค่ะเป็น 200 บาทเนาะดันขึ้นไปเรื่อยๆ่ังซี้เนาะค่ะ หากหากสมมุติว่าบ่แน่ใจว่าสิเลนหรือบ่เลนดี หนูน้าแนะนำว่าให้เช็คไม่ก่อนเนาะค่ะ เออไส้บาทนึงอะออโต้ปั้นจัก 30 ครั้ง ถึงหาสิบครั้งประมาณนี้เนาะค่ะ ปั้นไป เรากะฮาวามันเข่าบิ๊กวินฮะมันแตกดีอย่างฟีกะเลนเลยโอ้โหโดดอีกแล้วมาอีกแล้วว่ะ โดดดีว่ะกองท้องมา สองช่องก็เอา บอเข่าไป หมุนต่อ ตะโพกค่ะ ตะโพกมา ตะโพกมา บอเข่าไปค่ะ ไหลไป ไหลไป มาค่ะ สองมาสองมาสองมา โอ้โหบอเข่านี่ยงวะที่บอเข่าเห็นเลยบอเออท้องมา อสองก้อนพอสองก้อนสองก้อนสวยงามโอ้โหกะยังดีกว่าบ่ได้โอเคซูเปอร์เมกาวินค่ะมาเลยหนึ่งหมื่นบาทก้อนท้องโคตรเอาเป็นไดเนี่ยมันคุ้มกว่าตะโพกอีกนะก้อนท้องเนี่ยคุ้มกว่าตะโพกคุ้นซิบอีกนะไปค่ะสี่ร้อยบาทเลยสู้ได้กระสูดแล้วค่ะสำหรับเกมงัว มาดิมาดิสวยสองค่ะ เก็บไว้ไปเรื่อยๆโดด โดดโอ้โหโดด ไว้มาค่ะเลยสองอยู่ โดด โดด โอ้โหมาโดดเยาวาเออไว้เขาได้สมค่ะเยาวาเออไว้มา เก็บไว้โอ้โห ก่อนท้อง มาได้ทุนสำหรับหุนสิบรอบแล้วค่ะสี่พันบาทนี่ก็คือทุนหมุนสิบรอบของอของออโต้สิบเนาะ เพราะว่า410 รอบพาสมุดบว่เขาเลย ก่อนท้องเนี่ยครั้งหนึ่งก็คือได้ทุนคืน เออย่างหน่อยก็ได้หมุนต่ออะโอเคซองมาอย่าว่าไปค่ะ อีกสิบไม่โอเค ค่อยเล่นไป สวย เก็บไว้บางคนถามแล้วค่ะว่าเล่นเวลาไหนดีอ้าวโอ้โหสองเข่ามาแบบซี่โอ้โหสี่พันคูณสิเป็นสี่หมื่นเลยด้วยเนี่ย โอเคค่ะซูเปอร์แมกกาวินเข่าสี่หมื่นโอ้โห ได้หามือเราได้เนี่ยหามือแล้วค่ะ งามมทองไห้อีกค่ะ โอ้โห ได้มาอีกสี่พันยาวายาวา สวย โอเค วิถีพ้นโลกค่ะ พ้นโลกเป็นยังไงเป็นยังที่ค่ะ อีกสิบไม่ ไปเลยค่ะ สวย มาดิ โอ้โหมุนใส่โอเค โอเค โอเค โอเค โอเค โอเค เออ วิธีคนโลภไป อีกสิไม่ไม่เงยบ่เขาเลย โอเคยาวาบ่เขาเลย เฮ้ย เฮ้ย โอเคมากองไม้อยู่ สภาพ เออโอ้ได้สองอ่ะ สวย เออ วิธีคนโลภไปค่ะ อีกสิไม่ไม่เงยมันหยุดบ่ได้ยี่หลีว่ะ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 ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ